Thank you. อาจกล่าวได้ว่าการค้าระหว่างสยามกับโลกตะวันตกนั้น มีความสัมพันธ์กันมาก่อนสมเด็จพระนเรศวรแต่จุดสำคัญที่อยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้ คือ การค้าระหว่างพระนเรศวรสยามกับฮอลันดา ซึ่งเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตระหว่างฮอลันดา ภายใต้บริษัท VOC บริษัทการค้าตะวันออกเข้ามาในปี 2147 ซึ่งเป็นปลายสมัยสมเด็จพระนเรศวรและพระองค์กรพระราชทานที่ดิน ในการสร้างสถานีการค้าขึ้น ตอนที่จะเล่าถึงการก่อเกิดสถานีการค้าของพรดาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขอย้อนกลับไปให้เห็นสภาพความสัมพันธ์ระหว่างโลกตนตกกับ สยาม ก่อนหน้านั้นสังคมกรุงศรีอยาได้รู้จัก และมีการเจริญสัมพันธมิตรีกับชาวตนตกแล้ว เช่น ประเทศแรกที่เข้ามาคือโปรตุเกสตั้งแต่สายพระชัยราชา ได้มีการมอบสถานที่ริมแม่น้ำเจ้าพยา ให้เป็นหมู่บ้านชาวฮอลันดา มีประชาชนชาวฮอลันดาอยู่ในพื้นที่นั้นกว่า3,000คน และก็มีการสอนศาสนาต่างๆ ขณะเดียวกันการเจริญสัมพันธไมตรีในระยะหลังเช่นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ติดต่อการค้ากับสเปน โดยมีจดหมายส่งไปหาพระเจ้าฟิลิปที่ 3 ในการเจรจาขอซื้อปืน ปืนคาบศิลาและปืนต่างๆ เพื่อใช้ในการลบ นอกจากนั้นการติดต่อกับสเปนแล้วสิ่งที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งคือสถานีการค้าของบริษัทฮอลันดาหรือบริษัทการค้า VOC ตรงนี้เองสาเหตุของการเดินเข้ามาของชาวตอนตกที่เข้ามาในสังคมกรุงศรีอยา เนื่องด้วยเป้าหมายสำคัญคือขณะนั้นและผลประโยชน์ ที่สืบเนื่องจากการเจริญทางการค้าของโซเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อจีนฮอลันดาเดินทางเข้ามาหวังว่า จะให้สยามกลายเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ประเทศจีน 1. คือ ขออาศัยทางการทูต ติดตามราชทูตไทยที่เข้าไปในจีน โดยในราชวงศ์หมิงในขนาดนั้นเนี่ยหวังว่าจะขอเข้าไปภายใต้ระบบบรรณาการของไทยที่มีความสัมพันธ์กับจีน และใช้กองกำลังเรือไทยในการค้าขายกับญี่ปุ่น สินค้าที่ฮอลันดา บริษัทการค้าฮอลันดาต้องการมากนอกจากกวานการภูพริกไทยเครื่องเทศแล้ว ก็ได้ขยายไปสู่การคิดเรื่องของหนังกวาง หนังปลากระเบน แล้วก็อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาต่าง ๆ อยากจะขอเล่าเพิ่มเติมให้เห็นว่าฮอลันดาหรือบริษัท VOC ของชาวตอนตกเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาตั้งแต่โดยเป็นการเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ของชาวตอนตกที่ร่วมหุ้นกัน ตั้งแต่ 3,000 ลิงกิต จนถึง 6 ล้านลิงกิต มีกองเงินกองทุนเกือบ 10 ล้านลิงกิตในขณะนั้น มีบริษัทสถานีการค้าขนาดใหญ่อยู่ที่ปัตตเวีย หรืออินโดนีเซียในปัจจุบัน โดยจ้างประชากรและคนงานต่างๆ ทั้งคนพื้นเมืองคนยุโรปกว่า 1 ล้านคน มี สินค้าขนถ่ายประมาณ 2.5 ล้านตัน มีเรืออยู่ประมาณ 3,000 กว่าลำ ทั่วหน้าน้ำในโลกตอนออกกองกำลังของบริษัท VOC ยิ่งใหญ่มาก และก็เจริญสัมพันธ์ทางการค้าเชื่อมโยงกับที่ต่างๆหนึ่งในการเปิดทางการค้าและเปิดสถานีทางการค้า เกิดขึ้นที่สยามในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยจะหวังว่าการเชื่อมโยงกับมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่มีธุรกิจทั้งการค้าชนะ ในภาคพื้นทวีปแล้ว มีสินค้าของป่าก็ วานกันภูเครื่องเทศ ของค้าทางทะเล หนังสะ หนังกวาง หนังสัตว์ แล้วก็มีตลาดการค้าที่ยิ่งใหญ่ คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีสมเด็จพระน้าสวนเป็นพ่อค้าคนกลางเป็นกษัตริย์ที่มีความมีวิสัยทัศน์ด้านธุรกิจอย่างมหาศาลที่ดมสินค้าจากภายในทวีปออกส่งขายต่างประเทศ พ่อค้าฮอลันดาจึงที่เป็นนักธุรกิจเหล่านี้เองจึงรวมเงินกันและนำปืนใหญ่มามอบให้สมเด็จพระนเรศวรในปี 2147 ในราคา 3,000 ลิงกิตเพื่อที่จะเป็นเครื่องบรรณาการและเชื่อมสัมพันธไมตรี ทางการค้าสมเด็จพระนเรศวรก็รับแล้วก็เปิดให้มีสถานีการค้าสถานีการค้าของฮอลันดานี่เองจึงได้แผ่ขยายต่อไปเชื่อมโยง เพราะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับศาสนา มุ่งเน้นแต่การค้าเป็นบริษัทธุรกิจเลย มุ่งเน้นทางการค้าจึงทำให้เครือข่ายการค้าเชื่อมโยงมาถึงสายพระนาราย สมัยพระเจ้าปราสาททองจนถึงสมัยเสียกรุงศรีอยาครั้งที่ 2 จุดเริ่มต้นของการค้าความสัมพันธ์นี้เอง จึงเกิดเป็นหลักฐานบันทึกต่าง ๆ การสร้างอาคารขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ สร้างอู่ต่อเรือ แล้วก็สิ่งต่างๆทุกภายใต้ธุรกิจของบริษัท VOC นี่เอง แพร่กระจายความน่าสนใจคือ การเจริญของบริษัท VOC และเครือข่ายเอเชียออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ปฏิเวียอินเดียถึงยุโรปจีนญี่ปุ่นทั้งหมด มันไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้โลกเอ e o ออฟคอมเมอร์สหรือโลกการค้าเท่านั้น แต่บุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลัง และผลักดันให้เกิดการค้าโลก มีวิสัยทัศน์มองเห็นโลกที่กว้างขวางมากกว่าภายในภาคพื้นทวีแต่มองเห็นโลกตนตกและโลกตนออก ก็คือสมเด็จพระนเยสวนพระองค์เปิดการค้าดึงสินค้าภายในประเทศ ออกมาเชื่อมโยงไปสู่ภายนอกประเทศ เข้าไปสู่จีนญี่ปุ่นเกาหลีปราบ เส้นทางของกบฏต่างๆของเกาหลี เปิดสถานีการค้าทั้งสเปน ฮอลันดาโปรตุเกสอังกฤษ ทั่วไปหมดเลย ริมแม่น้ำเพื่อรับซื้อสินค้าต่างๆจากตอนตก และแลกเปลี่ยนเข้าสู่สินค้าตอนออก และพระองค์เองก็เป็นบุคคลที่เปิดโลกทัศน์เชื่อมโยงการค้าเราเห็นได้เลยว่าพระองค์ได้วางเส้นทางการเดินทัพที่สำคัญ ตั้งแต่ มลิตตะนาวสีสินค้าจากอินเดียเข้ามาปัตตวีทางทางตอนใต้หรืออินโดนีเซีย เชื่อมโยงกับเมืองมลิตทวายตะนาวสี เข้าแม่น้ำคดเพชรบุรี เข้ากรุงศรีอยา ออกเขมร ออกอ่าวไทย ไปถึงจีน ไปถึงเกาหลีไปถึงญี่ปุ่นระยะทางเดินทางและน่าสนใจมากว่าชาวตอนตกที่มีพักสถานีการค้าอยู่ที่สยาม จะเดินทางไปขายสินค้า ไปเซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปที่นางาซากิญี่ปุ่นแล้ววนกลับมา ใช้เวลาเดินทาง 13 วัน นี่เองโลกการค้าของตนออก จึงเปิดสถานีการค้า ณสยามในสมัยสมเด็จพระนเรศวเพื่อเปิดโลกการค้าเชื่อมโยงระหว่างตะวันออกสู่ตะวันตก สมเด็จพระนเรศวรอาจกาศด้วยว่าเป็นบุคคลสำคัญที่มีวิสัยทัศน์ และผลักดันให้ประเทศไทยในขณะนั้นถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งใน Age of Commerce ยุคการค้าโลก เป็นยุคของการค้าที่ยิ่งโลดนศูนย์กลางของการเชื่อมต่อ และนี่เอง ภายใต้ความสำเร็จทางการลบ ภายใต้ความสำเร็จทางเศรษฐกิจศิวยาจึงเป็นเอกราชสืบเนื่องมาอีก 200 กว่าปี ภายใต้พระปรีชาญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช